ประโยค Bonjour bienvenue dans notre restaurant แปลว่า สวัสดีค่ะ ร้านอาหารของเรายินดีต้อนรับ พนักงานบริการร้านอาหารกล่าวต้อนรับลูกค้าในร้าน นักท่องเที่ยวกล่าวสวัสดีพร้อมกันว่า Bonjour คำว่า Bienvenue เป็นคำนามเพศหญิงเอกพจน์ นำมาใช้เป็นสำนวนในการกล่าวต้อนรับ จึงทำหน้าที่เหมือนกับ เป็นคำกริยา จริงๆ แล้วสำนวนนี้มาจากประโยคเต็มๆ ว่า Je vous souhaite la bienvenue dans notre restaurant ซึ่งแปลตามตัวอักษรได้ว่า ฉันปรารถนาให้พวกคุณได้รับการต้อนรับที่ดีในร้านอาหารของเราคำว่า restaurant แปลว่าร้านอาหารหรือพัตตาคาร เป็นคำนามเพศชาย เอกพจน์คำว่า Notre เป็นคำคุณศัพท์แสดงความเป็นเข้าของ แปลว่าของพวกเรา